ปลูกไม้ผลหลากหลายแบบนี้เนี่ย แล้วการที่เขาจะออกผลผลิตให้มันสม่ำเสมอเนี่ยเราจัดการยังไงครับพี่เ จริงๆเราไม่ได้ไปเร่งอะไรนะคะ อย่างที่เล่าให้ฟังเราก็ใช้วิธีการธรรมชาติให้เขาให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็มีการบำรุงบ้างเรื่องฮอร์โมนเรื่องปุ๋ยชีวภาพที่เราให้นะคะ โดยการที่เราก็ทำใช้เองในรีสอร์ทเอาวัสดุ ธรรมชาติที่เรามีอยู่ในในพื้นบ้านเราเนี่ยมาทำนะคะแล้วก็บำรุงเขาไป แล้วเวลาที่เขาออกออกดอกออกผลมาแล้วเนี่ยเมื่อเขาให้ผลผลิตที่สามารถนำไปบริโภคได้เนี่ยค่ะบางส่วนเนี่ยเราก็จะนำไปขาย ออกสู่ตลาดนะคะ แต่บางส่วนเนี่ยเราก็จะทำผลไม้เป็นผลไม้ในมื้ออาหารให้ลูกค้าทานค่ะ เพราะว่าลูกค้าที่นี่เข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะเข้ามาดูงานในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยเขาก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเขาได้ทานของดีๆ ได้ทานผักผลไม้ที่เป็นอินทรีย์จริง ๆเขาจะมีความสุขอ่ะเราก็เลยมอบสิ่งดีๆ ตรงนี้กลับไปให้เขาที่เขาที่เขามาหาเรานะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาทานแล้วเนี่ยบางคนก็จะมีที่แบบว่าขอซื้อกลับได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหิ้วกลับบ้านไป แล้วก็จะมีสินค้าที่ทั้งผักผลไม้สด แล้วก็แปรรูปที่ขายอยู่ตรงเป็นจุดขายสินค้าของเราที่ฝั่งทางนู้นทางฝั่งทางรีสอร์ทนะคะก็คือไม้ผลผลไม้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยมีการเอาไปแปรรูป แล้วก็ไปเป็นอาหารในมื้ออาหารของผู้ที่มาพักด้วยค่ะใช่ค่ะหมุนเวียนกันไป ตามฤดูกาลก็จะเห็นว่าการปลูกผักของเราการปลูกไม้ผลของเรา มีวิธีการปลูกแบบไหนนะครับอย่างที่เห็นในพื้นที่นี้ก็แทบจะไม่มีต้นหญ้าเลยคือใบไม้คุมหมดเลยนี่เป็นการดูแลดินหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะก็ดูแลดินส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆ แล้วหญ้าถามว่าขึ้นไหมก็มีขึ้น แต่เราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราใช้วิธีการตัดเอา พอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้หญ้าที่เป็นที่เป็นเศษนะคะ แล้วเราก็เอาไปหมักทำปุ๋ยอีกรอบหนึ่ง ไม่มีอะไรเสียหายเลยไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ได้กลับคืนมางั้นคนที่เขาเรียกว่าต้นหญ้าเป็นวัชพืชนี่ก็ไม่ใช่สิครับ ก็ไม่ใช่เพราะมันมีประโยชน์จริงๆ แล้วมีประโยชน์แต่เราต้องรู้วิธีการทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาเองเท่านั้นเองค่ะแล้วตอนนี้เห็นจะมีทุเรียนออกดอกนะคะครับมีทุเรียนแล้วก็ตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยจะมีต้นมังคุดลองกองนะคะ แล้วก็ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นทุเรียนเหมือนกันยาวไปเป็นแนวอ่าคือโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่เวลาเราเราพาลูกค้ามาดูงานเราก็จะมา พักตรงจุดนี้แล้วก็จะอธิบายว่าตรงเนี้ยมีต้นไม้อะไรบ้าง อ่า แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่สำคัญก็คือผักกูด่จะเห็นฝั่งนั้น ใช่ ผักกูดเนี่ยเป็นอาหารยอดฮิตของที่นี่เลย เรียกว่าอยู่ในเมนูแนะนำของรีสอร์ทนะคะ ผักกูดเนี่ยสามารถเอาไปทำได้หลากหลายเมนู อย่างเช่นนะคะ เป็นยำผักกูดกุ้งสดนะคะ ผัดผักกูด ผัดน้ำมันหอยอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็หรือว่าจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกนี้ก็อร่อย ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นอินทรีย์แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการด้วย ผักกูดนี่จะเห็นส่วนมากตามพื้นที่ที่มีน้ำตาม่น้ำชายคลอง แต่ตรงนี้เราปลูกในพื้นที่ตรงนี้ได้ ปลูกได้ค่ะ จะเห็นลักษณะเงี้ยนะคะ ที่เรามองไปการปลูก ทุเรียนของเราเนี่ยเราจะปลูกเป็นหลังเตาเพราะว่าธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยจะไม่ชอบน้ำเมื่อน้ำลดลงไปเนี่ยจะต้องมีการระบายลงด้านข้าง พอระบายลงด้านข้างด้านข้างจะแฉะใช่ไหมคะเราก็เลยนำผักกูดที่ชอบน้ำเนี่ยมาอยู่ในร่องของของร่องน้ำร่องน้ำที่ถัดไปจากทุเรียนค่ะ ก็เมื่อน้ำไหลลงมาเจอผักเจอร่องผักกูดผักกูดก็สบายเลยชอบค่ะ ก็แตกงามเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้นี่คิดว่าต้นเฟิร์นนะคต้นเฟิร์นใช่ แล้วก็นอกจากนี้เห็นว่ามีการทำปุ๋ยหมักเองด้วย ค่ะ จะรบกวนพี่เมย์ลองพาไปดู ได้ค่ะ ยินดีเลยค่ะ ได้เลยค่ะ ครับพี่เมย์พาผมมายืนอยู่กลางป่าไผ่ตรงนี้ ตรงโซนนี้มีอะไรครับ อันนี้อย่าอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเมืองจีนนะคะไม่ใช่นะคะ ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโรงเรียนรู้นะคะในส่วนของโรงเรียนรู้เนี่ยมันจะมี3ฐานที่เราจะเปิดให้คนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยได้มาเรียนรู้กันนะคะซึ่ง3ฐานเนี่ยฐานแรกจะอยู่ด้านหลังเรานะคะที่เห็นเป็นกองเนี่ยคือกองปุ๋ยหมักใบไผ่ค่ะที่อื่นเขาอาจจะมีปุ๋ยหมักขี้วัวปุ๋ยหมัก ก้ามปูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักใบไผ่ที่เราทำใช้กันทำไมต้องเป็นใบไผ่พี่มันเป็นอย่างนี้ค่ะที่เริ่มเลยคือว่าของเราเนี่ยตอนที่เราปลูกผักแล้วก็ปลูกผลไม้ในในแปลงใหญ่แปลงแรกนะคะ เราปลูกไผ่ลงไปเป็นแนวกันลม คือจุดประสงค์แรกคือว่าอยากจะให้ไผ่เนี่ยเป็นแนวกันลมให้เราอย่างที่เห็นนะคะเป็นทิวเป็นทิวยาวๆเนี่ยเพราะว่าลมเนี่ยจะมาทางด้านฝั่งบึง จะจะเข้ามามากเลยในฤดูของฤดูหน้าหนาวเนี่ยยิ่งที่เรายืนอยู่เนี่ยจะจะรู้สึกเลยว่าลมมาเยอะเลยนะคะทีนี้พอปลูกไผ่เนี่ยสิ่งที่ได้ตามกลับมาคือ แน่นอนละใบไผ่ใช่ไหมคะมันร่วงมาเนี่ยเป็นกองเป็นภูเขาเลย เราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะจะเอาไปทิ้งก็กลายเป็นไร้ประโยชน์ไปเราก็เลยอ่ะงั้นเอามาทำเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักใบไผ่แต่ว่ายังไม่จบแค่นั้น หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอช่วงหน้าฝนเนี่ยไผ่เหล่านั้นพอมันแตกหน่อออกมาใช่ไหมคะ เราก็เก็บหน่อเนี่ยเอาไปทานได้ด้วยค่ะไปปรุงอาหารเป็นเมนูไผ่แกงส้มบ้างนะคะ แล้วก็ผัดผัดหน่อไม้บ้างอะไรเงี้ยนะคะ ให้กับลูกค้าได้ทานนะคะแล้วก็อีก ประโยชน์หนึ่งก็คือว่าลำต้น พอลำต้นพอมันตรงแล้วได้ที่แล้วเนี่ยเราตัดมาใช้ประโยชน์เป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้สอยผลไม้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็เรียกได้ ว่าปลูกไผ่นี้ได้ประโยชน์ตั้งแต่เป็นหน่อเป็นลำต้นแล้วเป็นใบเลยค่ะ ใช่ค่ะ เรียกว่าครบเลยก็ว่าได้ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยคือ บางคนอาจจะมองไม่เห็น แต่ว่าเราเนี่ยพอเราปลูกแล้วเรารับรู้ได้ ก็คือเรื่องของใต้ดินใต้ดินคืออะไรก็คือรากไผ่ คือนอกจากว่า ด้านบนเนี่ยจะกรองลมแล้วด้านล่างยังกรองสารเคมีที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไม่ให้ไหลเข้ามาในพื้นที่ดินด้านด้านในของเราด้วย เรียกว่าประโยชน์เนี่ยทั้งบนดินอากาศแล้วก็ใต้ดินเนี่ยได้หมดเลยในครับก็เหมือนกับว่าเป็นกำแพงตามธรรมชาติเลยใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของปุ๋ยหมักใบไผ่ใช่ไหมคะเราเอามาเราก็เอามาทำตรงเนี้ยแล้วก็ไปใช้ในในส่วนของเรา การทำของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการอย่าง อย่างที่ทำทั่วไปเขาก็จะมีขี้วัวใช่ไหมคะซึ่งเราก็มีเหมือนกันเราก็เอาขี้วัวเนี่ยมาคลุกกับใบไผ่ เสร็จแล้วแล้วก็จะมีน้ำหมักชีวภาพที่เราทำเอง เป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะ แล้วก็เอาตัวหัวเชื้อพอดอเนี่ยค่ะที่เป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะคะ ไปขอได้ตามตามกรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่านเลย ถ้าเกิดทั่วไปหาได้เลยไปขอได้เลยนะคะเขาจะมีให้แล้วก็ ส่วนผสมเหล่านี้เอามาหมักรวมกันนะคะ ระยะเวลา 1 เดือนถึง 2 เดือนเนี่ยค่ะถ้าเกิดกองใหญ่เราก็มีการกลบเดือนหนึ่งหมายถึงว่าพลิกพลิกกบใช่ เดือนหนึ่งพลิกกบทีนะคะ แต่ถ้าเกิดกองไม่ใหญ่ก็ทิ้งไว้เลยค่ะ ทิ้งไว้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งก็จะใช้ได้ถ้ากองไม่ใหญ่นะคะ แล้วก็จะมีวิธีดูเดี๋ยวจะบอกวิธีดูผมขอ เข้าไปดูใกล้ๆได้มาดูใกล้ ๆเลยค่ะพวกนี้ก็คือใบไผ่ที่หมักเอาไว้แล้ว ตรงนี้นะคะในในในเนื้อของปุ๋ยเนี่ยมันจะมีใบไผ่แล้วก็ขี้วัวอยู่ จะเห็นว่ามันล้วนแล้ว ตอนที่เอาขี้วัวมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเลยค่ะ เราก็มาทุบๆหน่อย แต่ก็ไม่ไม่ถึงกับละเอียดมาก พอเรามาคลุกเคล้ากับใบไผ่เนี่ยค่ะแล้วก็โดนน้ำหมักราดไป โดนพอดอใส่ไปนะคะ มันจะโดนย่อยไปโดยปริยาย จุลินทรีย์ซจะจะย่อยไปเองค่ะล้วนซุยอันนี้ประมาณ เกือบ2 เดือนแล้วค่ะ แต่ใช้ได้แล้วจะเห็นว่ามันแหว่งแหวงๆไปก็คือเราเก็บไปใช้ ซึ่งใบไผ่เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไง ใบไผ่มันจะไปเสริมธาตุอาหารในดิน แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำให้ดินร่วนซุยทำทำให้พืชเนี่ยสามารถหาอาหารในดินได้ดีขึ้นค่ะเนี่ยจะเห็นว่าร่วนซุย ถ้าเกิดว่าเรากำวิธีการดูนะคะ ถ้ากำแล้วเป็นก้อนแสดงว่ายังไม่เป็น แต่ถ้ากำแล้วร่วนออกมาเนี่ยแสดงว่าเป็นแล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอ๋ออันนี้เราก็เอาไปโรยที่ใต้นไม้ได้เลยใช่ค่ะได้เลย ก็เอาไปโรยกับแปลงผักและไม้ผล ได้หมดเลยได้หมดเลย ไม้ผลไม้ดอก ไม้ใบใช้ได้หมด